พรวมของเนื้อหาในบทที่ 8 เนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะให้ความสำคัญกับมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ สื่อสารนำส่งมอบ แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อเสนอที่มีคุณค่าต่อลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ และก็สังคมโดยรวม การตลาดครอบคลุมกิจกรรมหลายต่อหลายด้านด้วยกันนะคะ ตั้งแต่การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และการสำรวจตลาด คู่แข่งผู้ซื้อ เพื่อนำไปตัดสินใจทางการตลาด การวางแผนการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดมาตรฐานและแบ่งเกรดผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า การสร้างตรายี่ห้อและภาพลักษณ์ขององค์กรและสินค้า การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ การสื่อสารและส่งเสริมการตลาด การกระจายสินค้าและช่องทางการจำหน่าย การจัดส่งและการจัดการคลังสินค้า รวมถึงการเพิ่มอัตรประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ สุดท้ายก็รวมไปถึงการบริการสนับสนุนลูกค้าด้วยนะคะ เพื่อองค์กรจะได้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด องค์กรก็จะสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด หรือ Marketing Technologies มาประยุกต์ใช้ Marketing Technology พื้นฐานที่ใช้บ่อยหรือใช้ประจำก็จะได้แก่ระบบสารสนเทศภายในกิจการ ซึ่งเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลการดำเนินงานประจำวัน ตั้งแต่ยอดขายคำสั่งซื้อ การสั่งซื้อ การเก็บเงิน ข้อมูลการขาย ข้อมูลประวัติลูกค้า ราคา ต้นทุน ระดับสินค้าคงคลัง ลูกหนี้เจ้าหนี้การส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายกำไรจากการขาย การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ข้อตำหนิจากลูกค้า และการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขัน และคู่แข่งขัน ตัวแทนจำหน่ายผลการโฆษณาเป็นต้น Marketing Technologies ที่ใช้ประจำอื่น ๆ ก็อย่างเช่น ระบบข้อข่าวกรองทางการตลาด ซึ่งเป็นการสืบค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการตลาดในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้องค์กรสามารถออกแบบ หรือปรับปรุงแผนและกิจกรรมการตลาดได้อย่างฉลาด และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป Marketing เทคโนโลยีที่ใช้บ่อยอีกระบบหนึ่งก็คือระบบการวิจัยทางการตลาด ซึ่งเป็นการค้นหาคำตอบในสิ่งที่สนใจ หรือเป็นปัญหาทางการตลาด ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ว่า้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แล้วก็รายงานผลการวิจัย Marketing Technology ยังถูกนำมาใช้กับระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาด ซึ่งเป็นกระบวนการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ อย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์ ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติ มาสร้างเป็นตัวแบบจำลอง เพื่อนำผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้ มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจเป็นต้น นอกจากเทคโนโลยีทางการตลาดแล้ว องค์กรยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการขายหรือ Selling or Sales Technology ซึ่งหมายถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ได้ กับลูกค้า ผ่านเว็บไซต์ อีเมลระบบส่งข้อความทันที หรือ instant messaging ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการลูกค้า call center ที่รวมระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบงานต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลของลูกค้า ฐานข้อมูลการขาย การเงินและผลิตภัณฑ์เป็นต้น ซึ่งจะอำนวยให้พนักงานขาย ติดต่อ ตอบคำถาม แก้ปัญหาปัญหาลูกค้า ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หรือได้ในทันทีที่ต้องการ นอกจากนี้ องค์กรอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายในร้านค้าปลีก หรือ Instore Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าการขาย และสร้างประสบการณ์จับจ่ายช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าภายในร้านอาทิ Wireless Barcode Scanner Closed Circuit TV หรือ In-Store Video Self Checkout System Beacons Digital Signage Smart Shelf Augmented Reality Virtual Reality Social Showrooming เป็นต้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนวัตกรรมร้านค้าปลีกซึ่งในปัจจุบันมีการจัดร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมและผู้ซื้อ ในการค้นหาสินค้า ทดลองหรือเลือกสินค้า ตรวจสอบสินค้า และรับชำระเงินค่าสินค้า ซึ่งจะลดขั้นตอนการซื้อ ลดระยะเวลาการรอคอย และอาจลดจำนวนพนักงานขาย หรือไม่ใช่พนักงานขายเลยก็ได้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 ในทุกกิจกรรมของโลจิสติกขาออกนั้น องค์กรสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ได้ทั้งสิ้น การลงทุนเทคโนโลยีด้านโลจิสติกขาออก จะส่งผลให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น หรือได้เปรียบในการแข่งขันในที่สุด ถ้าเราจะสรุปเชื่อมโยงโมดูลที่8 กับกรอบแนวความคิดโซ่คุณค่า หรือ value chain ก็อาจจะกล่าวได้ว่า การตลาดการขายและการจัดส่ง สินค้าเป็นกิจกรรมหลัก หรือ primary activities ขององค์กร ที่ต่อเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งองค์กรจะได้เป็นสินค้าสำเร็จ พร้อมนำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อที่เป็น business หรือองค์กรธุรกิจด้วยกัน หรือผู้ซื้อที่เป็น consumer หรือผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางสุดท้ายของห่วงโซ่อุปทานก็ตาม โดยการตลาด การขายและการจัดส่งสินค้า จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ปลายด้านขวาสุดของโซ่คุณค่า แต่ก็มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำเให้องค์กรและสินค้าขององค์กร เป็นที่รู้จักหรือแข่งขันได้กับคู่แข่ง ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าขององค์กรอันจะนำมาซึ่งรายได้และกำไร หากองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการตลาด การขาย และการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สะท้อนความต้องการของลูกค้า และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าแล้ว องค์กรก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อลูกค้า และทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ และได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน